ข้อที่ 1 กฎหมายควบคุมเกมมีขึ้นมาเพื่ออะไร เขาต้องการแยกประเภทเกมว่าเกมไหนมีเนื้อหารุนแรง เกมไหนสามารถเปิดให้เล่นโดยสาธารณะได้ โดยไม่มีพิษมีภัย มีไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะยังไม่ยังถกกันไม่จบบนะครับ จากนั้นมาพอเราแยกประเภทเกมได้ก็จะได้ว่าโอเคเกมนี้เลทอายุ 18ขึ้นไปเล่นได้ครับต่ำกว่า18เล่นเกมอะไรได้บ้างใช่ไหมครับ แล้วถ้าต่ำกว่า18 เล่นเกมนี้ไม่ได้ผู้ปกครองมีสิทธิ์ให้คำแนะนำ ก็อนุโลมกันไป แสดงว่าจะมีการจัดเรตติ้งเกม ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี ยังไม่มีเป็นกฎหมาย ข้อที่ 2 ห้ามสตรีมเกมเกินวันละ 2 ชั่วโมงมีที่มาอย่างไร จริงๆ มันเริ่มต้นจากเขาจะห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ห้ามเล่นไอ้ไอ้ห้ามสตรีมสองชั่วโมงห้ามเล่นเกินสามชั่วโมงเนี่ยเขาไปห้ามเด็กเราไม่โดนอืแต่กฎไอ้ไอ้ใบประกาศตัวนี้ที่มาอยู่ดีมันโผล่มาบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ยอม เหมาเคลียร์อ่าไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ว่าอายุเท่าไหร่อ่ผมพอถวนถวนมาแล้ว ผมแก่ป่านนี้ก็จะมาห้ามผมเกมหมายหมายถึงใครไม่เคลียร์นะไอ้กฎไอ้จดหมายฉบับนั้นนะฮะตัวร่างที่ร้องเรียนล่ะครับนั่นแหละมันไม่เคลียร์เองพูดง่ายว่าแย่เพิ่งให้ตกตื่นตกใจนั่นแหละ กฎหมายฉบับนี้มีผลกับคนที่มีอายุต่ำกว่า18 ครับ และต้องเป็นชนิดเกมที่มีเนื้อหารุนแรงครับ สำหรับคนที่บรรลุนิติภาวะไปแล้วแก่ๆอย่างเราเนี่ยนะครับไปเถอะเขาบอกเขาเป็นไรเขาไม่ไม่ห่วงรับผิดชอบตัวเองได้คือจะไปห้ามเด็กใช่ไหมคะจะไปห้ามเด็ก แต่ว่าสุดท้ายประกาศนี้ออกมา แต่ว่าการประกาศห้ามเด็กก็ยังมีนักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสภาเด็กสภาเยาวชน ก็ทวงถามเหมือนกันว่า แล้วอย่างนี้ละเมิดสิทธิเด็กหรือเปล่าครับ นั่นหมายความว่ากฎหมายเนี่ย แม้ว่าจะเป็นฉบับร่างแต่ก็ยังหาข้อสิ้นสุดในที่ประชุมไม่ได้ ข้อที่ 3 ในต่างประเทศมีปัญหาเรื่องกฎหมายควบคุมเกมแบบนี้หรือไม่ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลก เพราะว่าในที่ประชุมระดับสมัชชาออขออภัยสมาพันธ์ อีสปอร์ต โลกที่มีหลายๆ สิบประเทศ ก็คุยเรื่องนี้กัน แต่ไม่มีการหาทางออกด้วยการปิดกั้นหรือแบนคำนี้คือแบบโหรุนแรงมากนะ ประเทศไหนหรือว่า ประธานนเอ่อนายกสมาคมประเทศไหนมาบอกว่าแบนเกมนั่นแบนเกมนี่แบนพฤติกรรมแบบนี้ คือนั่นหมายความว่าคุณต้องต้องเทพมากๆอะตอบไม่ได้แน่นอนรับรองว่าในในในที่ประชุมนานาชาติไม่มีคนกล้าพูดเรื่องนี้ข้อที่ 4 การแบนเกมมีผลกับเกมอะไรบ้าง คือเขาก็จะบอกว่าเกมที่รุนแรง ทีนี้ไอเกมรุนแรงเนี่ยมันมันไปชี้เป้าเกมที่ใช้ปืนยิงกันครับเขาไปชี้เป้าเกมฝั่งนั้นครับ ทีนี้มันมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมา คือเกมที่เอาปืนยิงกันดูรุนแรงจริง แล้วก็คือเขาจะแบนเรื่องนั้น ทีนี้คำถามคือเกมเอาดาบฟันกันรุนแรงไหมอืมถ้าเกมมันแบบไม่ได้เอาปืนยิง แต่เอาไม้ฟาดกันแล้วมีเลือดออกรุนแรงไหมอืมคือเขาบอกว่าแบนเกมที่มีปืนยิง งี้ก็อนุญาตให้เล่นแต่เกมงู ไล่งับกันไปเลื้อยไล่งับกันยาวขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น เกมติ้ง กุ้งกุ้งกิ้งกิ้งอย่างนั้นหรือเปล่าฮะที่เขาจะนิยามยังไง คือเพราะเพราะคำว่ารุนแรงมันกว้างมากๆใช่คือการโจมตีมอนสเตอร์มันก็ต้องใช้กำลัง สมมติว่าเราเล่นเกมแร็กนาล็อกตีมอนสเตอร์เราฆ่ามอนสเตอร์มันมีการยิงกันเกิดขึ้นมีการตีมอนสเตอร์ซึ่งมอนสเตอร์ก็เป็นสิ่งมีชีวิต ถ้าเกิดจะตีความให้เป็นความรุนแรงก็ตีตีได้เหมือนกัน ข้อที่ 5 เกมอะไรที่มีแนวโน้มว่าจะโดนแบนบ้าง แล้วนิยามเกมที่มีความรุนแรงอย่างไรเคาน์เตอร์ไซด์ไม่ได้โดนแบนฮะฮะคอร์ดิตี้พับจีฟรีไฟยังอยู่ในหมวด 18บวก ครับ นั่นคือให้เล่นได้ต่ำกว่า 18 ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดเล่นได้ 15 ลงไปอาจจะโดนห้ามจริงๆอย่างจังครับ และเกมที่มีเนื้อหารุนแรงแบบนี้ขอแค่อย่าเพิ่งยัดเข้าไปในสถานศึกษา อันนี้คือแนวทางที่คุยมา 2 ปี ครับนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งที่ที่บอกว่าเนี่ยถ้าเราจะเอาตัวกฎหมายมาใช้มีผลบังคับใช้ แล้วก็ห้ามเลตติ้งหรือห้ามแบนตัวเนี้ยมันจะ มีคำนิยามของมันชัดเจนไม่ใช่ว่าแรกหน้าล็อกมีถือดาบแล้วจะรุนแรง ครับ เขานิยามว่าเป็นความรุนแรงโดยเจตนามุ่งหมายฆ่าเอาชีวิตถ้าเป็นแบบนั้นอย่าง GTA อย่างเงี้ยเขาบอกห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ใช่ CSGO ไม่ใช่พับจีไม่ให้ฟรีไฟครับเพราะนั้นนี่คือที่ทำงานสองปี แต่ว่า เอกสารฉบับนั้น สู่สาธารณชนอ่านแล้วเรางงเอามันไม่ตรงนี่ครับ เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะไปถามเหมือนกันว่าตกลงเอาไงแล้วที่ผ่านมาประชุมสองปี จะคุยต่อไหมเรื่องเดิมอ่ะครับ เราก็อยากจะถามใช่ไหมฮะ เนี่ยแหละครับ มีมีคำนิยามชัดเจนฮะ ว่าชัดเจน แต่ยังไม่ไม่ไม่ไม่ยอมรับกัน ข้อที่ 6 ในตัวกฎหมายควบคุมเกมมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกมบ้างหรือไม่ ต้องต้อง ต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎหมายเนี้ยคือความจริงอะกฎหมายด้าน e-sport คือหลายๆร่างที่ผมเคยเคยเข้าประชุมกับพี่พี่สันตินะครับครับคือหลายๆ กฎหมายที่เขาร่างออกมาเนี่ยมันก็ดีสำหรับวงการเกมเหมือนกัน เช่นตัวหนึ่งที่ผมได้ยินมาก็คือเรื่องของการร่างกฎหมายของทีม e-sport ครับที่แบบว่าผู้จัดการทีมหรือเจ้าของทีมต้องรับผิดชอบในกรณีที่แบบเบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้นักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยทุกทีเราต้องฟ้องแพ่งอย่างเดียว ซึ่งเอาจริงแล้วเด็ก นักนักนักกีฬาที่เป็นเด็กเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีเงินที่ไปฟ้องเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของทีมได้ ครับ ถ้าสมมติเรามีช่วยกฎหมายที่ช่วยอะไรพวกนี้ที่ที่แบบอย่างนี้ได้ มันก็เป็นผลดีเหมือนกัน ข้อที่ 7 ร่างกฎหมายนี้จะมีบทสรุปอย่างไร ก็ต้องถกกันในห้องประชุมจนจบแล้วครับ ครับ ถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ใช่ก็ต้องถามไม่เราจะไม่โกรธเขาถ้าเราบอกว่าคุณออกกฎหมายแบบนี้แล้วเราบอกว่า เราไม่เห็นด้วยในส่วนนี้เราก็ต้องท้วงติงไป ครับ แต่ที่ผ่านมาเราก็ท้วงติงไปจนจนมั่นใจแล้วว่าไปแนวนี้นะยังพอรับได้ คือไม่มีการแบนเกม คือยังไงไม่รู้ละฮะผมคิดคิดเอาง่ายๆโง่ๆเลยนะคือถ้าสุดท้ายให้สตรีมไม่เกิน2ชั่วโมงพังทั้งระบบครับบอกเลยชิปหาย ใช่คำนี้ชิปหายแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอที่ผมทำขึ้นมานะครับเป็นการสรุปข้อข้องใจที่เพื่อนๆ น่าจะอยากทราบนะครับเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเกมนะครับผมวันนี้นะฮะก็สรุปประเด็นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์วิดีโอให้ด้วยนะครับ ผมแล้วก็อย่าลืมครับกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปวิดีโอต่อไปในอนาคตด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ